ไม่รู้หายไปไหนนะ ยังอยู่ทั้งหน้าไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่หรือเปล่าครับ พี่สองเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่สองไม่รับสายนะ ผมกระโดดไปหา พี่โน้ตก่อน นะ แล้วก็เป็นพี่อังแล้วก็พี่สองอีกทีนะอ่ะรับสายแล้ว คุณคุณคุณสองคุณไปไหนมาครับอ๋อพอดีผมมา เอ่อมาให้อาหารแมวอ่ะอ๋อโอเคโอเค ผมนึกว่าพี่สองหนี ผมไม่นอนแล้ว อยากครับอยากอ่ามาเรื่องนี้ คืนตกปลาสยอง ใช่ไหมคืน คืนตกปลาสยองขวัญใช่ไหมอ่าใช่ครับ คืนตกปลาสยองขวัญจากที่สองนะฮะเคยเล่าเมื่อกี้ผมเกิดให้คุณผู้ชมผู้ฟังฟังไปแล้ว ว่า เรื่องนี้ผมได้รับฟังมา ยังไง จากพี่สอง วันนี้อยาก ให้เอามาเล่าอีกทีหนึ่งเราเริ่มกันเลยก็ได้พี่สองพี่สองโปรอยู่แล้ว นะเรื่องนี้ สบายสบายเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปน่าจะราวๆสักสี่ห้าปีได้ครับ โดยประมาณครับ ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับ ครับ ก็สมัยนั้นนะผมก็มีเพื่อนกันทั้งหมดเนี่ยสี่คนก็จะมีผมมีว่านมีแจ็คมีแอมเราสี่คนเนี่ยจะเป็นคนแบบสนิทกันมากเลย ไปไหนไปกัน จนช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราก็ค่อนข้างที่จะ ติดเล่าเรื่องผีติดแบบ ท้ากันไปต่างๆนานาเฮ้ยไปสำรวจผีที่นี่ที่นี่อะไรเนี้ยจะเป็นประจำอยู่แหละแต่เราก็ไม่เคยไปกันจริงๆสักทีครับจนวันหนึ่งเนี่ย เราก็มีไอเดีย ช่วงนั้นเราก็เป็นช่วงที่เขากำลังคิดเรื่องเกี่ยวกับตกปลาอะไรเงี้ยอืมก็เลยพี่เลยว่าเอ้ยเออวันนี้เราเอาอย่างนี้ดีกว่า เราไปหาทำเลนั่งตกปลาดีกว่าไหมแล้วเราก็ไปนั่งเล่าเรื่องผีกันด้วยได้บรรยากาศ ครับ พอเราคิดไอเดียตรงนี้ได้ปุ๊บ อ่ะ แล้วเราจะไปที่ไหนอะไรกันยังไง ก็มานั่งตั้งวอลลุ่มกันนะว่า เฮ้ย ไปตรงไหนอะไรกันยังไง ครับ จนเจ้าแจ็คเนี่ย ก็แนะนำว่า เอ้ย กูมีสถานที่สถานนี้ที่หนึ่งโลเคชันได้ป่ะ อืม มันเป็นวัด มันอยู่ใกล้ๆกับวัดเลยแล้วตรงบริเวณใกล้ๆวัดเนี่ย มันก็จะมีสะพานคู่กัน สะพานคู่กันปุ๊บด้านข้างของสะพานเนี่ยมันจะมีทางไว้สำหรับแบบรอบใต้สะพานเพื่อที่จะอ่าวนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นเหมือนถนนสี่เลนนะครับสองเลนแล้วก็มีเกาะกลางกั้นอ่ามันเป็นเหมือนทางกลับรถนะครับครับใต้สะพาน อืมพอนึกถึงโลเคชั่นที่เจ้าแจ๊บพูดเนี่ยเราก็อุ๊ยเออดีว่ะ แล้วกลางคืนเนี่ยน้ำมันจะลด มันก็จะมีที่ไว้สำหรับให้เราไปสามารถตั้งแคมป์ได้เราก็อ่า พอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บปะอุปกรณ์เต็นท์เต็นท์เนี่ยใส่รถด้านหลังรถไปเลยเราก็ไปกันเลยสี่คนครับ ในตอนที่ไปเนี่ยเราก็โอเคเราก็กะว่าจะนอนค้างคืนที่นั่นเลย ก็เตรียมอุปกรณ์เลยว่าเอ้ย ตกปลาได้เราก็เอามาย่างกินกันเลยดีกว่าอะไรเงี้ยระหว่างที่ไปในช่วงนั้นก็ราวสักสองทุ่มได้ อืมในตอนที่ไปเนี่ยเราก็ไปเจอเหมือนกลุ่มตกปลากลุ่มหนึ่งที่เขาอยู่อยู่แล้วอะครับ เขาบอกเอ้ยน้อง มาตกปลาที่นี่เหรอบอกใช่ครับ ผมว่าจะมาค้างคืนด้วย อืมเฮ้ยน้องจะค้างคืนที่นี่จริงเหรอเนี่ยข้ามสะพานนี้ไปอ่ะสองร้อยเมตรเนี่ยก็วัดแล้ว บอกโอ้ย ดีเลยพี่ได้บรรยากาศคือเรามองไปด้านหน้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็เป็นด้านหลังของวัดแต่มันเป็นเหมือนเหมือนป่าช้ามันจะมีโกด ที่เก็บกระดูกอะวางอยู่แบบ คือเราพอมองเห็นได้ครับมันอาจจะมีป่ากั้นหน่อย โอ้ยไม่เป็นไรพี่ได้บรรยากาศ อืม เราก็ก็พูดแบบหัวเราะกันไปคือเราก็อ่าคุยกันตามภาษาแบบ นักตกปลาด้วยกันแล้วทีนี้กลุ่มแรกเนี่ยก็กลับไปแล้วก็เหลือแต่กลุ่มผมและสี่คนเนี่ย อยู่กันเองเลยทีนี้ครับ เราก็ตั้งแคมป์เสร็จสับปุ๊บระหว่างที่กำลังตกปลากันไปเพลินๆเนี่ยจนไปถึงราวๆสักเที่ยงคืนได้ ระหว่างที่เราตกปลากันไป เนี่ย ตกมาได้เราก็ย่างกินกันเพลินๆ คุยกันสนุกสนานเล่าเรื่องผีมั่งเล่าเรื่องผีตลกมั่งก็หากันไปพอช่วงราวๆสักเที่ยงคืนเนี่ยฝนมันก็ตกปล่อยๆแบบนิดนึงรถเนี่ยจึงเงียบมากเลย ไม่มีรถผ่านเลย แม้แต่คันเดียว ครับ เงียบแบบเงียบจริงๆอ่ะสักพักหนึ่งเลย คือฝั่งตรงข้ามของสะพาน เนี่ย คือเราสังเกตเห็นว่ามีลุงคนหนึ่งเนี่ย แกเดินเอียงตัวไปเอียงตัวมา ลักษณะเหมือนคนเมาก็คือเหมือนอาใส่แค่เกงเกงยีนตัวเดียวเลยแล้วก็เดินมามีลักษณะเหมือนคนที่กำลังเดินร้องไห้มาอืม คือกำลังเดินข้ามสะพานมา เราก็มอง คือเรามองเนี่ย เราทุกคนเนี่ย หันไปมองที่เดียวกันเลยครับ แล้วลุงคนนั้นเนี่ยแกก็หันมามองพวกผมเหมือนกันนะคือต่างคนต่างมองกันเลยทีนี้ แกก็มีท่าทีเหมือนดีใจอ่ะ จากที่แกร้องไห้มานะอยู่ดีๆแกดีใจแล้วแกก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งเนี่ยมาหาพวกเรา ครับ ตอนนั้นเนี่ยลุงแกก็อยู่บนสะพานแล้วเราก็อยู่ด้านล่างของสะพานนะคือเราก็มองแกแกก็มานั่ง นั่งอยู่ตรงทางเดินเท้าครับ เป็นทางเดินเท้าข้างๆสะพานเนี่ยก็มีอ่าเหล็กใสๆแกก็นั่งเอามือจับเหล็กเราเท้าเนี่ยห้อยลงมา ครับ มองพวกผมตกปลากัน อืม คือตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าอ๋อคงคงจะเป็นแบบอาอาจจะเป็นคนสติไม่ดีหรืออาจจะเป็นคนเมาแถวนั้น หรือเปล่าเขาอาจจะมาดูเราตกปลาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้สนใจอ่ะอืม ตอนนั้นเราก็ตกปันไปก็มองแกมั่งละมั่งก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นระหว่างที่เราตกตกไปเนี่ย อยู่ดีๆลุงแกกระโดดลงมาเลยอะกระโดดลงมาในน้ำเนี่ยครับ คือต่อหน้าพวกผมเลยตอนนั้นพวกผมก็ตกใจเฮ้ยเฮ้ยไอแอมคนฆ่าตัวตายปะวะ เออ คือทุกคนเนี่ยคิดอย่างนั้นหมดเลยเพราะตอนแรกแกเดินร้องไห้มา อืมพวกผมว่าเฮ้ย เอาไงดีวะคือตอนแรกเนี่ยเราก็ยืนลุกขึ้นยืนมองกันหมดเลยสี่คนแบบเจอหัวมองแล้วคือเรามั่นใจแล้วว่าว่าแกฆ่าตัวตายแน่นอน เพราะแกกระโดดลงไปแล้วแกหายไปเลยครับ คือในตอนนั้นเนี่ย เรามองดูโอ้โห คือตอนนั้นเราทำอะไรไม่ถูกเลย เราไม่รู้จะทํำยังไงดี แล้วคนที่ว่ายน้ำเป็นเนี่ยมีแค่สองคนนะก็คือผมกับเพื่อนผมที่ชื่อว่าแอมตอนนั้นเนี่ยแอมเนี่ยก็กระโดดลงไปก่อนเลย ผมก็สอดเสื้อได้ปุ๊บยื่นโทรศัพท์มือถือให้แจ็คว่าแจ็คพวกอาเจ้าหน้าที่เลย คนโดดฆ่าตัวตายแน่นอน ผมก็กระโดดตามแอมตามหลักไปคือในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นคลื่นน้ำวนด้วยนะมัน มันจะมีอ่าเสาเสาตาหม้อของ เสาสะพานนะครับ ครับ มันจะใหญ่ๆเลยข้างล่าง อืมมันจะเป็นคลื่นน้ำวนตรงบริเวณนั้นนะที่ลุงกระโดดไป พอเราว่ายไปตรงบริเวณนั้นอ่ะ เราเราคิดอย่างเดียวเลยว่า วินาทีนั้นมันคือชีวิตจริงๆ อ่ะ เพราะว่าเราอาจจะไปทันและช่วยเขาได้ก็ได้ครับเราก็พยายามไปอยู่ตรงบริเวณที่เขาโดดไปเนี่ยอืมคือพยายามงมหาในคลื่นน้ำมันดูดมากอ่ะ เราก็ไม่กล้าที่จะแบบ ไปตรงบริเวณนั้นแล้วก็ตะโกนอย่างเดียว ลุงลุงลุงพักพักหนึ่งเลยคือ ไอ้เจ้าแจ็คเนี่ย มันบอก เฮ้ยสองสองแอมแอมดูนู่นดิผมก็เลยบอกเฮ้ยอะไรวะ มันก็ชี้ข้ามหัวผมไป ผมก็เลยหันไปมองไอ้ตรงที่แจ็คกับไอ้แว่นชี้เนี่ย สรุปคือไอ้ลุงคนนั้นเนี่ย ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์แบบโอ้โหชำนาญการ มากเลยว่ายแบบเหมือนคนปกติเลย สับสโตกมาเลยว่ายขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเฉยเลย ครับ คือผมอ้าวเฮ้ย อะไรอะไรเนี่ย สรุปมันมันมันเป็นเรื่องโจกใช่ไหมเนี่ย เออสรุปคือลุงเขาแกล้งเราอะตอนนั้น เอ้าแล้วลุงแกก็เดินปกติเลย คือขึ้นฝั่งปุ๊บ ขึ้นบันไดมันจะเป็นบันไดปูนอีกฝั่งหนึ่งของคลองเนี่ย ระยะยี่สิบเมตรเนี่ยจะขึ้นฝั่งแล้วก็เดินขึ้นไปปุ๊บเดินหายไปในวัดเลยเอาผู้ผมว่าเฮ้ย อะไรของแก ตอนนั้นเราคิดว่าลุงแกมาแกล้งเรา ตอนนั้นครับผมก็เลยอะไรของแกเราก็เลยว่ายขึ้นน้ำมาปุ๊บเราก็มายืนหัวล็อกกันแป๊บหนึ่งอะไรของลุงแกวะเนี่ย คือเราก็ไม่ได้สนใจแล้วเราก็พยายามมาแบบปรับอารมณ์มาล่างเล่าเรื่องผีกันใหม่ ระหว่างที่เรากำลังเล่าเล่าเรื่องผีเนี่ยเราก็ตกปลาได้กับยานกินเหมือนเดิมอ่ะจนเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยคือเราเห็นอีกแล้วอะว่าไอ้ลุงคนนี้กำลังเดินมาแต่ไกลเลย เห็นมันตะคอสะพานเลยเฮ้ยลุงแกเอาอีกแล้วเนี่ยคือแกเดินมาแล้วแกก็อารมณ์ดี หัวเราะมาแต่แบบหัวเราะเหมือนไม่ หัวเราะไม่มีเสียงนะแต่เรามองดูรู้เลย ว่าแกหัวเราะมา แต่ไกล ผมคิดเลยว่าโอ้โห ลุงแกจะเอาอีกรอบแน่เลยดูทรงแล้วเนี่ย คือคือรอบเนี้ยลุงแกเอาแน่เลยแกเอาอีกรอบแน่เลยเราก็คุยกันในกลุ่มแกก็เดินหัวเราะเหมือนแบบคนอารมณ์ดีอะมานั่งข้างเหมือนเดิมเลยจุดเดิมเดะเลย เราก็ลุงยาวอีกรอบแน่เลยแกก็ยืนแกก็ยืนมองพวกผมเนี่ยตกปลากันพวกผม ก็ไม่ได้สนใจกันแล้วตอนนี้ยแกจะกระโดดหรืออะไรเนี่ยไม่ได้สนใจแล้วแกก็มองดูพวกผมเนี่ย ผมหันไปปุ๊บอยู่ดีๆแกก็ลุกขึ้นยืนเนี่ย ลุกขึ้นยืนเนี่ยแล้วแกชี้ไปตรงบริเวณด้านล่างของของคลองอ่ะ ครับ ไอ้ตรงที่แกชี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกองผักตกทวาที่มันไปเกาะติดอยู่ตรงบริเวณเสาตาหม้อเนี่ยเป็นก้อนๆเยอะเลย อ่าอ่ามีพวกผักบุ้งพวกผักตกเนี่ยหนาๆเลย ครับ แกชี้แล้วแกก็เขย่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหมือนเหมือนพยายามชี้ว่าไหนตรงเนี้ยแต่แกไม่พูดอะไรนะ แกชี้อย่างนั้นอย่างเดียว อ่า ด้วยความที่เราสงสัยเนี่ยว่าแกชี้อะไรเนี่ยเราก็เลยหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องดูครับ ไอ้ตรงบริเวณที่แกชี้เนี่ย มันมีปลาขึ้นมาหายใจแบบเต็มเลยอะอ่าคือมันขึ้นมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยเต็มเลยบริเวณด้านข้างของกองผักตกเนี่ยครับผมคิดเลยว่าอ๋อ สงสัยลุงแกจะบอกแหละ ลุงแกน่าจะบอกว่าตรงเนี้ยปลามันเยอะ เออ พอเราคิดกันได้อย่างนั้นปุ๊บ เราก็เหวี่ยงเบ็ดไปตรงบริเวณนั้นนะมันเป็นเบ็ดลอยนะแต่เราเหวี่ยงแบบเข้าหาตัวแล้วก็เหวี่ยงให้มันขยับไปตรงนั้นอะตรงที่แกชี้อะครับ คือหย่อนไปปุ๊บมันกินเลยหย่อนปุ๊บกินหย่อนไปปุ๊บกินเนี่ย ปลาใหญ่ปลาเล็กเนี่ย คือรัวๆเลยฮะไม่ไม่ถึงยี่สิบวิเลยหย่อนไปปุ๊บเหยื่อยังจมไม่ดีก็กินแล้วคือตอนนั้นน่ะเพลินเลยโอ้โห เราเอามาตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยเราเอามาย่างกินกันเพลินเลยครับ ไอ้ลุงคนไหนก็นั่งดูพวกเรากินปลากันเนี่ยแกก็นั่งยิ้มอย่างเดียวไม่พูดอะไร คือตอนนั้นเนี่ย มันเพลินมากเลย แล้วเรากินปลากันไปไม่รู้เท่าไหร่เออระหว่างที่เรากำลังกินปลากันอยู่เนี่ย ทีเนี้ยลุงแกยืนขึ้นอีกแล้วอะ ครับแกยืนขึ้นแล้วแกก็ขึ้นมาแบบทำท่าปีนไอ้ราวเหล็กเนี่ยแล้วมาอยู่ฝั่งด้านนอกของราวเหล็กอะ เหมือนแกกำลังจะกระโดดอีกแล้วอะครับ พอแกทำท่าอย่างนั้นปุ๊บผมก็ลุกขึ้นเยอะลุงลุงลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าโดดรอบเนี้ย ขอให้ตายจริงๆนะ เอา แกก็พอพอผมพูดอย่างนั้นปุ๊บแกก็หันหน้ามองมองหน้าผมแล้วทำหน้าเสียๆแล้วแกก็ร้องไห้แบบ ร้องไห้จริงจังมากอะแต่แกร้องไห้แต่ไม่มีเสียงนะ แต่เราเห็นว่าแกกำลังนั่งร้องไห้แล้วกอดเราเหล็กอยู่ ครับ ผมก็เลยหันไปมองหน้าเพื่อน เฮ้ยหรือกูพูดกูจะพูดแรงไปวะ เออ เออ เออ แล้วสงสัยจะพูดแรงไปจริงๆวะเออ แล้วทำไงดีวะ คือเรา ผมก็เลยหันไปมองหน้าเพื่อนเนี่ย ไอ้เจ้าแว่นเนี่ย มันก็เป็นคนที่เป็นคนขี้สงสารคนอยู่แล้ว แล้วบวกกับ มันเป็นคนดีที่สุดในกลุ่มผมเลยก็ว่าได้ แว่นเนี่ยแว่นเนี่ย มันก็บอก เอาอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวกูเอาปลาไปแบ่งลุงกันดีกว่า เออเออเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมึงเอาปลาไปแบ่งลุงพอแว่นเนี่ย เดินไปะได้หยิบปลาไปตัวหนึ่งที่แบบย่าง เสร็จแล้วตัวใหญ่เลยใหญ่สุดในกลุ่มย่างเลยครับผมก็หยิบให้อีกตัวหนึ่งบอกเออปะเอาไปให้ลุงแกอาจจะพูดอะไรไม่ดีอะไรแกคงเครียดมั้งก็ไม่ได้คิดอะไร เราก็นั่งคุยกันนูนนี่สับเพเหระกัน ตัวเจ้าแว่นเนี่ยก็เดินอ้อมไปละ อ้อมอ้อมไปขึ้นฝั่งกำลังจะเดินไปหาลุงเขาที่อยู่บนสะพานเนี่ยก็เดินอ้อมสะพานไปละ ครับ เราก็คุยกันไปคุยกันไปสายตาเราก็มองลุงแกมั่งผมก็ไม่ค่อยมองมากครับเพราะด้วยความดีรู้สึกผิด่ยตัวแว่นก็เดินอ้อมไปละมันกำลังเดินจะไปถึงลุงแล้วเนี่ยก็ยืนยืน เอ่อปลาสองไม้ให้ลุงแกเนี่ยลุงแกก็มองปลามองปลาปุ๊บแกก็ชี้ไปด้านล่างอีกรอบหนึ่งครับ พอชี้ไปด้านล่างอีกรอบหนึ่งปุ๊บแกทิ้งตัวหย่อนลงไปตรงกองผักตกเลยอ่ะ จะกระโดดลงอีกรอบหนึ่งนะแต่รอบนี้คือทิ้งตัวไปกอมหักตกเลย แล้วมันที่มันแตกคือน้ำมันไม่ค่อยกระจายนะครับ ถ้าคนปกติโดดลงไปมันก็ต้องแบบกระจายบ้างแต่อันนี้มันเหมือนปุบไปเลยแล้วก็หายไปเลย คือทุกอย่างกองหักตกหล่นลงน้ำเลย ทุกอย่างตกลงน้ำมันต้องกระจายอยู่แล้ว อันนี้คือไม่กระดิกเลยเหรอใช่มันมันเหมือน มันตกลงไปแล้วมันหายไปเลยอ่ะมันไม่มี ปองผักตกเนี่ยมันแทบไม่กระจายเลยมันก็จะมีแค่บริเวณหย่อมนิดนึงที่มันกระจายออก เออ ผมว่าเฮ้ยเออลุงแกเอาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย คือ แบบคือตอนนั้นน่ะ เรามั่นใจแล้วแหละว่าลุงแกแกล้ง อืมเรารู้แล้วแหละ ว่ายังไงลุงแกแกล้ง ครับ คือตอนนั้นเราไม่ได้สนใจเลยเราก็หัวเราะเออโหลุงแกเอาอีกแยะเออ ลุงแกเล่นอีกแล้วเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยรเราก็ชะเฉง้อหัวมองกันเราก็หัวเราะกันนะสามคนอยู่ข้างล่างเนี่ยเอเวนก็ยืน ยืนมองอยู่จากด้านบนบอกโอ้โห เราก็หัวเราะกันเฮฮาแต่ทีเนี้ย เริ่มจะขำไม่ออกแล้วเพราะลุงแกหายไปประมาณห้านาทีแล้วเฮ้ยไม่ขึ้นมาเลยอะครับ คือตอนแรกเนี่ย เราก็ตกปลากันไปไม่สนใจเลยเรารู้แล้วแหละว่าแกแกล้งแต่แกแล้ว ดูดิว่าแกจะไปขึ้นฝั่งไหนตอนเนี้ย คือห้านาทีแล้วเนี่ย ยังไม่ขึ้นมาเลยอะผมก็เลยหันหน้ามามอง แอมเฮ้ยแอม รือว่ารอบนี้ของจริงวะทีเนี้ย พอเราระหว่างที่เราคุยกันเนี่ย เราสังเกตเห็นนะว่ามันมีเสื้อของคนเนี่ยที่มันลอยขึ้นมาบนผิวน้ำตรงกองผักตกเนี่ยตรงกลางช่วงกลางๆของกองผักตกเนี่ยมันมันขยับออก แล้วมันมีเหมือนกับคนเนี่ยที่กำลังลอยขึ้นมา อืกองผักตกมันก็กระจายออก นิดนึงเราก็ไฟฉายส่องเนี่ยคือเราเห็นเป็นร่างลุงอะครับ คือเรามองดูรู้เลยว่าลุงแน่นอนอ่ะเฮ้ยหรือเขาจะแกล้งเราหรือเปล่าวะอืมเขาอาจจะแกล้งเราหรือเปล่าให้เราลงไปอีกรอบหนึ่งดูดิว่าจะทนได้นานแค่ไหน เพราะว่าตอนที่แกลอยขึ้นมาเนี่ยแกเอาหน้าจุ่มน้ำเลยนะก็คือลอยคว่ำหน้าครับ อยู่ในน้ำอืมแต่ลองลองรออีกสักนาทีสองนาทีดี่แกจะทนได้แค่ไหนถ้าแกแกล้งเราอย่างไงแกทนไม่ได้หรอกครับ เราก็รอแป๊บหนึ่ง ยืนดับมองจ้องเลย ทีนี้แกชักด้วยอ่ะแกชักแบบชักเลยอ่ะแบบชักเหมือนคนที่กำลังจะขาดใจอย่างนั้นนะคือมีฟองอากาศเนี่ยมัน ออกมาตรงตรงบริเวณแก้มอ่ะครับ แล้วก็ขาแขนแกเนี่ยสะบัดไปหมดเลยเออคือตอนนั้นเรามั่นใจแล้วแหละว่าแกอาจจะไม่แกล้งละเหมือนคนจะขาดใจ ผมคิดอย่างนี้นะผมบอกเฮ้ยแอมว่ารอบนี้ของจริงวะ เอาไงดีวะไอแอม พอพูดอย่างนั้นปุ๊บมันก็กระโดดลงไปเลย ผมก็เหมือนเดิมเลยยื่นโทรศัพท์ไปแจ็คบอกแจ็คโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เลย รอบเนี้ยของจริง อืผมก็กระโดดตามหลังแอมไปเลย ด้วยความที่แอมมันกระโดดไปก่อนเนี่ยมันก็ไปถึงตัวลุงก่อน มันก็แหวกกองผักตกออกปุ๊บมันก็เข้าไปดึงตัวลงลุงได้ปุ๊บเนี่ย ผมก็ว่ายตามหลังไปห่างจากมันแค่ไม่กี่เอื้อมมืออมตัวเจ้าแจ็คเนี่ย ไอตัวเจ้าแอมเนี่ยพอไปถึงตัวลุงปุ๊บมันจะต้องตกใจถึงขนาดที่ว่าแทบจมน้ำเลยเพราะว่าได้อะเออจังหวะที่มันพลิกลุงกลับมาเนี่ย ครับคือคือสภาพของลุงเนี่ย ก็คืออืดแล้วอ่ะ เอ้ยอืดแล้วแล้วก็แบบเน่าแล้วอ่ะ คือหน้าเนี่ยเขียวเลยอ่ะเออ ตาเนี่ยบวมออกมาแบบถลนออกมาเลยแล้วแก้มเนี่ย คือบวมไปหมดเลยอะทั้งตัวเนี่ยบวมแบบ คือมันไม่ได้พึ่งตายแน่นอนนะครับ คือเราผมมองเห็นจากไกลๆเนี่ยผมยังช็อกเลย แล้วตัวเพื่อนผมเนี่ย เป็นคนพลิกเนี่ย เออคือมันพลิกปุ๊บมันมันไปอยู่นั้น เลยมันพลิกปุ๊บเหมือนปักหลุดไปเลยอะพี่สองมันชักแล้วมันอ้าแขนอ้าขาเลยพี่สองแป๊บหนึ่งระยะจากตรงกอกอของไอ้กอ ต้นตบผักตบอะกับกลุ่มเราที่อยู่นะตรงนั้นอะห่างกันเยอะไหมก็ไม่ห่างมากครับไม่ไกลมากประมาณสักให้ผมจะกะก็ น่าจะเกือบสิบเมตรได้ให้ผมกะกะนะกลิ่นอะเรื่องของกลิ่นอะเราได้กลิ่นไหมตัวผมเนี่ย ไม่ได้กลิ่นแต่เพื่อนผมเนี่ย ได้กลิ่นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นคนพลิก่ยผมไม่แน่ใจว่า มันอาจจะอยู่ในน้ำหรือเปล่าเลยทำให้ไม่ได้กลิ่นหรืออาจจะแบบทิศทางลมไม่ได้มาทางผมหรือเปล่า ไม่แน่ใจอ่ะผมไม่ได้กินแต่เพื่อนผม เนี่ย อ่า เพื่อนผม เนี่ย คือแบบมันชัก มันชักเลยนะมันมันเหมือนปักหลุดนะแล้วมันอ้าแขนอ้าขาเลยมันไม่ได้ไม่ไม่ใช่ท่าว่ายน้ำแน่นอน ครับ มันอ้าแขนอ้าขาแล้วมันก็แบบจมไปเลยอ่ะตอนนั้นด้วยความที่ผมเนี่ยใกล้จะถึงอยู่แล้ว แล้วผมมามีสติเพราะผมไม่ได้เป็นคนพลิกศพไงไม่ได้เป็นคนพลิกลุงเขาขึ้นมาอผมก็ไปดึงคอเสื้อเพื่อนได้ปุ๊บผมขอ เออเขาเรียกว่าอะไรคล้องคอเพื่อนนะคล้องคอเพื่อนได้ปุ๊บตามที่ตำราที่เรียนมาเลย อย่าไปจับแตกด้านหน้า ไม่งั้นไปคู่แน่นอนนะอืทีนี้เราก็ดึงดึงเพื่อนเนี่ย เข้าฝั่งฮะคือ สายตาผมเนี่ยมันมันต้องมองที่ลุงอยู่แล้วอะครับผมก็หันมองข้างหน้า ข้างหน้าข้างหลังหันมองข้างหน้าข้างหลังเพื่อที่จะดึงเพื่อนเนี่ยแต่ด้วยความที่เพื่อนมันใส่เสื้อมันก็หนืดแต่ทีนี้ แต่สิ่งที่มันสยองมากกว่านั้นคือ ปลากำลังลุมกินศพอยู่อะเฮ้ย คือปลากำลังลุมกินศพแบบ ไอไอที่ลุงแกชักชักเนี่ยแกไม่ได้แกล้งอะครับ ปาตลอดจากล่างมันกำลังดึงอยู่อะมันตอดแล้วมันดึงดังดึงแขนดึงขาเนี่ยดึงไปหมดเลยคือ แขนขาก็เ่ยสะบัดไปมาอยู่ในน้ำเหมือนคนที่กำลังชัก ที่เราเห็นเลยเออผมแบบนี้ผมเห็นใกล้เงี้ยครับ คือตอนนั้นเนี่ยมันช็อกมากแล้วผมก็ คือผมคิดอย่างเดียวเลยว่าผมสลบอีกคนหนึ่งไม่ได้อะถ้าผมสลบอีกคนเนี่ยสองคนไปแน่นอนนะผมก็ ฉีดน้ำใหญ่ฉีดน้ำใหญ่เลย แต่สิ่งที่มันสยองกว่านั้นคือเหมือนปลามันดึงศพมาด้วยปลา มันตอดคือปลาใหญ่เนี่ยมันตอดมาจากฝั่งด้านฝั่งที่ผมมองกำลังมองอยู่ มันตอดแล้วมันก็ดึงแล้วศพมันก็ไหลตามผมมาด้วยอะทีนี้เออแล้วไหลไวกว่าที่ผมว่ายด้วย ไหลไวถึงขนาดที่ว่าศพเนี่ยแทบมาชนหน้าเพื่อนผมเลย ติดแค่แขนผมเนี่ยเออคือไหลมาชนแขนผมเลย แต่หน้าเพื่อนผมมันไม่รู้เรื่องมันสลบไปแล้ว ครับ ตกก็ไหลมาชน ตึกตึก ตึกปลาก็ตึกบตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึเต็มเลย พอผมขึ้นฝั่งได้เนี่ยศพก็มาถึงฝั่งแทนที่ไอ้แจ็คไอ้แจ็คมันจะช่วยพวกผมก่อนอะครับ มันเอาไม้ไม้ไผ่เนี่ยไปจิ้มตรงอ่าตรงเอ่อปุด เอ่อก็คือตรงจักรแล้ศพอะอ่ะอ่าอ่าเพื่อไม่ให้ศพมันไหล ครับ ไหลไปที่อื่นเพราะมันแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้แล้วเออ แล้วแทนที่พวกมันจะช่วยช่วยผมก่อนมันกำไปทันอย่างนั้น เฉยเลย ผมก็ไม่รู้มันคิดอะไร ทีนี้พอเราขึ้นมาฝั่งปุ๊บโอ้โห เรามานั่งคิดกันโอ้โห เราเจออะไรกันวะเนี่ยแล้วที่มันสยองกว่านั้นคือ และไอปลาที่เรากินเฮ้ยคือเรากำลังกินศพอยู่ใช่ไหมเนี่ยเออว่า คือเรากำลังกินศพต่อจากปลาอีกทีหนึ่งใช่ไหมเนี่ยไอจุดที่ลุงเขาชี้ น้ำกระเพื่อมกระเพื่อมที่เขาบอกว่ามีปลาอยู่เยอะ ตรงนั้นก็คือจุดที่เราวางเบ็ดลงไปถูกไหมถูกต้องนะที่แกชี้เนี่ย คือ เราคิดว่าไอ้ตรงที่ลุงแกชี้เนี่ยแกคงจะหมายถึงว่าตรงนั้นน่ะปลามันเยอะ ครับ แต่จริง ๆ ไม่ใช่อ่ะแกกำลังบอกว่าศพแกอยู่ตรงนี้แต่พวกผมดันไปเข้าใจผิดกันนะ ผมเข้าใจกันว่าไอ้ที่ลุงชี้อ่ะคือปลามันเยอะ อืมตอนนั้นเราโอ้โหเราแบบมันมันทั้งตกใจมันทั้งช็อกมันทั้งแบบคือมันติดอยู่ตรงคอแล้ว ตอนครับคือตอนนั้นมันอยู่ตรงคอจริงๆอะแล้วแล้วยังไม่พอแค่นั้นนะไอ้ระหว่างที่เรากำลังแบบยืนรอเจ้าหน้าที่กันเนี่ยเราก็ยืนคุยกันตกใจมากเลยแบบทำอะไรไม่ถูกเลยก็ยืนแบบยืนออกห่างออกมาแล้วครับ ไอตัวเจ้าแว่นเนี่ยก็เดินลงสะพานมา มันก็บอก เออ ไอลุงมันโดดดีกูทำไมวะปลาก็ออกจะอร่อย มันก็เดินกินปลาสองตัวที่มันเดินไปให้ลุงอ่ะ เออ คือเดินกินแบบอร่อยอร่อยมาแต่ไกลเลย คือแบบมันก็บ่นมา เออลุงมันโดดหนีกูทำไม มันก็กินปลาแบบจะหมดหมดไปตัวหนึ่งแล้วอะครับ แล้ว ผมก็บอก คือผมหันไปมองกับเพื่อนแล้วผมก็ แล้วแล้วแว่นก็เดินมาถึงตรงที่พวกผมยืนอยู่เนี่ยมันก็ชะเง้อหน้าไปมอง ลุงอยู่ไหนพอมันชะเง้อหน้าไปมอง มันก็เรียบร้อยหมดเลยในท้องมันหมดเลย ทีนี้ ทีนี้เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ย เขาก็เขาก็ประเมินคร่าวๆว่าศพเนี่ย น่าจะตายมาแล้วแล้วสี่วันจะห้าวันแล้วเพราะว่ามันอืดขึ้นมาแล้วครับแล้วพวกผมก็มาสรุปเรื่องกันนะว่า เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับแกพยายามที่จะมาสื่อสารกับเราอะเพราะว่าเหมือนกับเราไปเห็นแก อืมดีใจที่พวกผมไปเห็นแกแล้ว เหมือนแกพยายามบอกว่าศพลูกศพแกอยู่ตรงเนี้ยเอออ่าใช่แต่ทีเนี้ย เรื่องราวทั้งหมดมันกับตาลปากตรงที่เราไม่เข้าใจในสิ่งที่แกพยายามจะสื่อสาร เออแต่แกไม่ได้พูดมีเสียงหรือไม่อะไรเลยนะแกไม่ แกไม่สื่ออะไร ที่มันมีเสียงว่าเอ้ย แต่ศพแกอยู่ตรงนี้นะแกไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นเลย เงียบอย่างเดียวไม่มีเสียงอะไรเลย ชี่ยงเดียวคือเราเห็นแค่ภาพอ่ะเออฟังรอบสองอันนี้ อันนี้ผมไปฟังจากแม่นะแม่เขาบอกว่าครับ อันนี้อ่ามันเป็นความเชื่อของคนอีสานเขาบอกว่าคนตายกับคนเป็นเนี่ยจะไม่คุยกันคนตายเลยจะคุยกับคนตายแต่ถ้าคนเป็นก็อาเขาคุยคนเป็น แต่คนตายกับคนคนเป็นเนี่ยจะไม่สื่อสารกันจะไม่สื่อสารทางเสียงเนอะ ไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ อันนี้คือสิ่งที่แม่เล่าให้ฟัง ว่า มันเป็นอย่างนี้ คนในสายเขาเชื่อกันอย่างนี้ อีกมุมความเชื่อ อีกมุมความเชื่อนะฮะของอ่า ใช่ครับ ของของคนที่แต่ละพื้นที่เชื่อไม่เหมือนกันนะฮะเออแต่ผมก็ก็งงเหมือนกันนะบางทีก็ ก็เขาก็พูดบางทีเขาก็ไม่พูดเหมือนกันก็ก็เคยเห็นที่แบบมาแล้วอย่างยังไงอ่ะ อย่างของพ่อผมเองอ่ะพ่อผมก็ไม่พูดกับผมนะเออ อ่า แล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาอาจจะไม่สื่อสารกับพวกผมอันนี้ลืมบอก อ่าจำช็อตที่มีอากาศออกจากปากได้ไหมฮะอืม มันมีปลาที่กำลังชอนชายตีนอยู่ตรงแก้มแก โอ้ย แล้วพอเอาขาขึ้นมาบนปากเนี่ยมูลนิธิบอกว่า เขาน่าจะกระโดดฆ่าตัวตายแล้วเหมือนหน้าไปชนกับปูนตอม้อะครับไอ้ตอม้อเสาปูนเสาตอม้อเออ อ่าใช่เหมือนกระโดดแต่ว่าไม่ได้ลงผิวน้ำเลยก็คือหน้าไปชนกระแทกก่อนก่อนแล้วก็ตกลงไปในน้ำครับ เขาไม่แน่ใจว่าเขาจงใจฆ่าตัวตาย หรืออาจจะเมาเหล้าแล้วก็พัดตกสะพานอะไรเงี้ยคือยังสันนิษฐานไม่ได้เลยไอ้เรื่องตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่เขาประเมินคร่าวๆว่า เขาชนตรงเสาเตาหม้อก่อนแล้วก็ตกไปตายน้ำหรือหรือหรือจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าที่เขาอาจจะพูดกับผู้ผมไม่ได้